โดเนตและอยากให้เด้งขึ้นหน้าจอ มีคนฟอลโล่มีคนกดแชร์วิดีโอ อยากให้เด้งขึ้นหน้าจอสตรีมทำอย่างไร เดี๋ยววันนี้ผมจะฟังครับ ีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง โอม เซนเซนะครับผมและนี่คือรายการสตรีมเมอร์ ต้องรู้ ครับผมรายการที่จะสอนให้เพื่อนๆทุกคนนะครับทราบในสิ่งที่สตรีมเมอร์เบื้องต้นต้องรู้วันนี้นะครับ อาจารย์โอมจะมาสอนนะครับในเรื่องของการทำ alert นะครับทำหน้าจอเด้งขึ้นมาครับเวลามีคนโดเนทนะครับส่งดาวให้เรานะครับทั้งทาง Facebook นะครับหรือว่าจะเป็นบิดของทวิสนะครับหรือว่าจะเป็นโดเนทต่างๆนะครับวันนี้เอาไปใช้ ได้หมดเลยนะครับ เดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมพร้อมๆ กัน ครับ โอเคนะครับ อันดับแรกนะครับ ผมหลังจากที่เราเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับ สิ่งที่เราต้องการทำ alert เนี่ยคือโปรแกรมที่ใช้ในการถ่ายทอดสดนะครับ เบื้องต้นเนี่ยผมใช้เป็น OBS ธรรมดาแล้วกัน ถ้าเป็น OBS หรือ s t e a m l a b OBS เนี่ย มันจะเป็นอีกรูปหนึ่งตัวเขียวๆเนี่ยตัวเนี้ยนะครับ มันก็ จะใช้งานง่ายกว่านี้นะครับ อันดับแรกเปิดตัว OBS ขึ้นมานะครับ แล้วก็ไปหน้าซีนที่เราจะทำให้ alert เด้งนะครับ แล้วนะครับเข้าเว็บไซต์นะครับ ไปที่ steamlab.com นะครับ พิมพ์เข้ามาเจอหน้านี้ปุ๊บ กดล็อกอินได้เลยนะครับ ล็อกอินนะครับก็ล็อกอินตามแพลตฟอร์มที่เรา นะครับ เลือกใช้นะครับ อย่างของผมใช้เป็น Facebook จริง ๆ แล้วสามารถที่จะล็อกอินเพิ่มได้นะครับผมผมผมเนี่ย ใช้ล็อกอินกับทาง Facebook นะ ก็เป็น Facebook ที่เรามีแฟนเพจในการสตรีมนั่นแหละนะครับ จะได้ง่ายเนาะ อ่า พอล็อกอินเสร็จแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับ เรามาดูกันนะครับ เนี่ยนะครับ ตรงนี้นี่สามารถเลือกได้นะครับว่าแพลตฟอร์มสตรีมเนี่ยจะเป็นอะไร มาดูวิธีการที่จะทำให้ตัว Donate Alert ขึ้นมานะครับ วิธีการแรกนะครับผมไปที่ตรงนี้ครับ Alert Box นะฮะ ตรงนี้เนี่ยที่จะทำให้ข้อความมันเด้ง ๆ ขึ้นมาเนี่ย อยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับ Alert Box นะครับวิธีการนะครับ alert box มันก็จะมีแบ่งแยกย่อยไปตามหมวดหมู่นะครับ ถ้าเป็น Facebook เนี่ยก็จะมีอ่า follow หรือการกดติดตามเนี่ยนี่ครับ หมวดหมู่ follow นะ สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับ หมวดหมู่ follow หมวดหมู่ donation นะครับหรือการ donate นะครับไอ้เมิร์กเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะก็ข้ามข้ามไปแล้วกัน ส่วนตรงนี้คือสตาร์นะครับหรือการส่งดาวนั่นเองนะครับ และตัวนี้นะครับผมก็คือ ไลค์นะครับถ้าสมมติว่ามีคนกดไลค์เรานะครับจะเป็นอย่างไรนะครับซัพพอร์ตอันนี้คือการซัพพอร์ตคือการสมัครสมาชิกของ Facebook Member ของเรานะครับแล้วก็การกดแชร์นะสามารถที่จะมาเล่นได้อ่ะทีนี้เรามาดูเบื้องต้นกันก่อนแล้วกันนะครับ เพราะว่า 1 เลยเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะทำงานหน้าที่คล้ายๆ กันนะครับทำหน้าที่คล้ายๆ กันหมายความว่าไง ทำหน้าที่เหมือนๆกัน แล้วก็มีตัวข้างในเนี่ยคล้ายๆ กันนะครับอ่ะมาดูตรงนี้นะครับ donation alert นะครับ ถ้าเรากด disable มันก็จะไม่เด้งขึ้นมาถ้ามีคน donate ให้เรานะครับ แต่ถ้ากด enable เนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นนะครับ ก็ตรงนี้ก็ติ๊ก enable ไว้ ส่วน layout นะครับ layout เนี่ยเราก็เลือกเอาว่าจะเป็นรูปภาพและข้อความอยู่ข้างล่าง หรือว่าจะเป็นรูปภาพอย่างเดียวนะ อันนี้ผมจะเลือกเป็นอย่างนี้ละกันนะครับ Animation Alert นะครับก็คือเลือกแบบ Fade In Fade Out นะครับ ผมจะใช้ Fade In Fade Out เอาจริง ๆแล้วไม่เลือกก็ได้นะ ส่วนใหญ่บางคนเขาก็ไม่ใช้กันนะครับเฟดอินเฟดเอาท์นี่แหละง่ายสุดนะครับ ส่วนตรงนี้เนี่ย Open Speak Text นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเขาพิมพ์ข้อความมาเนี่ยจะให้ Siri อ่านให้ไหมมันก็จะอ่านเป็นสำเนียงของ Siri นะครับจะเป็นอังกฤษนะครับใช้ภาษาอังกฤษไหมมันก็จะอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเลือกภาษาไทย มันก็จะอ่านเป็นแนวภาษาไทยนะฮะก็สามารถที่จะเลือกได้นะกด enable ไว้นะครับแล้วก็เลือกภาษานะครับส่วน min donation to read นี่ก็ กดศูนย์ไปเลยนะก็ตามนี้ครับตั้งเสร็จเรียบร้อยอะไรแล้วนะครับ มาดูตรงนี้ครับที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือ Image กับตัวซาวนะครับ Image ก็คือรูปนะครับที่เรานะครับจะให้มันเด้งขึ้นมานะครับ มันก็มีทั้งแบบที่เขาสต็อกไว้ให้นะครับหรือว่าจะรับอัปโหลดใหม่ขึ้นมาอันนี้ผมก็อัปโหลดไว้แล้วนะครับพวกนี้ผมอัปโหลดเองนะครับสามารถเลือกได้นะส่วนใหญ่ถ้าใคร อยากจะได้รูปอะไรก็สามารถที่จะอัปโหลดขึ้นมาเองได้นะครับ มีให้ใช้ฟรี1 g b แต่ ถ้าใครอยากได้อัปโหลดเยอะกว่านั้น ก็สามารถที่จะสมัครเป็น Steam Lab p a l m ได้นะครับ ก็จะได้เพิ่มอีก 10 g b ซึ่งผมว่ามันเกินความจำเป็น นะตรงนี้ก็ อ่ะ มาดูนะครับก็สามารถเลือกได้กด select นะ ฮะ อันนี้ผมเลือกไว้แล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้ครับเป็นซาวนะครับเป็นเสียงถ้าสมมุติว่าเรากดปุ๊บจะให้เสียงเด้งขึ้นมานะครับอ่าดูอันนี้คือเสียงเด้งนะ เราสามารถเลือกเองได้เหมือนเช่นเคยครับนี่ครับเสียงที่สต็อกไว้นะครับก็มีให้นะครับ หรือว่าจะอัปโหลดขึ้นเองก็ได้ อันนี้ผมก็มีอัปโหลดมานะครับก็แล้วแต่คุณจะใช้แล้วกันนะครับทีนี้วิธีการนะครับ วิธีการเวลาจะเอาไปใช้ทำยังไงนะครับ ไม่ยากครับนี่ฮะตรงนี้ครับ widget URL ครับ กด copy ไปเลยครับ copy แล้วยังไงครับ copy เสร็จแล้วนะครับไปที่หน้า OBS ของเรานะครับ ทีนี้หน้า OBS เราก็แอดได้นะครับ ให้ไปที่เครื่องหมายบวกนะครับ ตรงนี้นะ หน้าจอ OBS นะครับ เครื่องหมายบวกเสร็จแล้วเลือกเบราว์เซอร์นะครับเลือกเบราว์เซอร์เสร็จแล้ว อันนี้ตั้งชื่อก็ได้ครับ จะได้ไม่งงเวลาเรา ไป จัดการตัวคัดซีนข้างในนะ ผมใช้ชื่อว่า alert นะครับ มันจะได้ไม่งงนะครับ ตรงนี้ครับเอา URL ที่เรา Copy มาไปวางไว้ครับกดโอเคครับแล้วก็เลือกขนาดตามที่เราต้องการได้เลย ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราอย่าลืมกดเซฟนะครับหลังจากที่เราปรับอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ย ถ้าไม่เซฟมันก็จะเด้งคืนกลับเป็นแบบเดิมนะอ่ะมาดูนะครับวิธีการอันนี้ผมปรับไว้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับใครที่อยากจะเทสเทสแบบไหนเนี่ย ก็สามารถที่จะเอาไปลองได้ วิธีการนะครับ เราจะรู้ได้ไงว่ามีคนโดเน a t มามันจะเด้งขึ้นแล้วก็กดลองเทสดูนะครับเมื่อกี้เราไปปรับตรงโดเนชั่นใช่ไหมอ่ะลองลองเทสโดเนชั่นดูครับกดปิ้งมีคนนี่มันก็เด้งขึ้นมา อันนี้ คือวิกเจ็ตที่ผมใช้นะครับ อ่ะดูเทสไลท์หน่อย ถ้ามีคนไลท์เราจะเป็นไง อันนี้ ก็ นี่ ครับถ้ามีคนไลท์เราก็จะมีชื่อนะครับแล้วก็กำลังไลฟ์สตรีมของเราไว้อย่างนี้ อ่ะถ้า คนส่งดาวมาเป็นยังไง นี่ อันนี้อันนี้ผมตั้งเองนะครับ อ่ะ ประมาณนี้ อ่ะถ้าคน follow คน follow ไว้หนึ่ง this is a test star alert เห็นไหมครับนี่คือ สิริที่มันอ่านให้ ถ้าเราตั้งค่าให้สิริอ่าน มันก็อ่านให้ใช่ไหมนะ อันนี้อ่ะลองเทส follow follow ขึ้นไหม follow ก็ขึ้นอ่ะเทสเทสแชร์แชร์ดูนะครับ ลองไปเล่นดูครับ ลองไปปรับดู ตรงนี้ก็คือมันก็จะเด้งขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วครับแค่นี้ง่ายๆนะครับ อันนี้คือของ Facebook นะครับ ถามว่า YouTube ถ้าใครเป็นของ YouTube ก็ได้เหมือนกันนะ มาดู YouTube กันหน่อย ดู YouTube YouTube มันจะมีอะไรบ้างนะครับ หลักๆนะครับ ก็จะมี s u b สไคร b e นะครับ สำหรับช่องที่มีการสมัครสมาชิก Member นะ นะครับเมมเบอร์ซ e เปอร์แชทนะใครเป็นสมาชิกของช่องนะครับ ที่จ่ายเงินต่อเดือนนี่ก็มีซ u เปอร์แชทให้ด้วย ก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนได้อ่าถ้ากดถ้ากดโดเนทมา ให้มันทำอะไรบ้างนะครับ กดซับสไคร b e ให้ทำอะไรบ้าง สามารถที่เราจะเลือกได้อ่าลองดู ถ้าสมมุติว่ากดซับสไคร b ์มา ผมเทสซับสไครเบอร์ที่มีคนซับสไครเบอร์นี่มันก็เด้งขึ้นมาเห็นไหมโอมโนนาลิสตีซองเมือง จัดซับสไคร b ์อันนี้คือกดซับสไคร b ์ช่องเราไว้อะไรอย่างนี้ครับถ้าใครสมัครเมมเบอร์อ่าประมาณนี้ดอกหูปิดก่อน นี่ยประมาณนี้ครับเราก็สามารถที่จะปรับได้นะครับ นี่ฮะแค่นี้เองง่ายๆนะครับง่าย ๆ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับ ผมถ้าใครชื่นชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอให้กับพวกเราด้วย แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ช่องโอมเซนเซไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับ ผมคลิปดีๆวิดีโอสาระความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสตรีมเมอร์หรือเรื่องต่างๆนะครับก็จะมีความรู้มาให้ที่ช่องนี้นะครับตอนนี้ อาจจะลงคลิปไม่บ่อยนะฮะหาเวลาว่างอยู่นะครับ อยากจะได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับสตรีมเมอร์หรืออยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยก็ได้บอกกันได้นะครับผมว่าอยากให้อาจารย์อมทำอะไร อาจารย์อมจะไปหาข้อมูลแล้วก็มาทำให้ดูนะครับผมวันนี้นะฮะอาจารย์อมก็ต้องขอตัวลากับเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ขอกุณครคำว่า